ระยะกล้าอายุ 1-25 วัน ระยะกล้าอายุตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกยันอายุ25วันเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นนาดำเนี่ย หลังจากที่เราปักดำไปแล้ว1วันเนี่ย พอวันที่ซ่องเนี่ยเราก็ควรจะเอาน้ำเข้าสักระดับประมาณสัก5เซนเพื่อว่าให้ระดับน้ำเนี่ยไปควบคุม ไม่ให้ยาวัชพืชเกิดขึ้น แต่ถ้าหากว่าเป็นพวกนาวาน หลังจากที่เราว่านไปแล้วหนึ่งวันเนี่ยเราต้องปล่อยน้ำระบายน้ำออกให้แห้ง แต่ว่าอย่างนาว่านเนี่ยเราต้องมีการฉีดสารเคมีเพื่อป้องกันวัชพืชขึ้น เมื่อข้าวอายุประมาณ6-7 วันเนี่ยก็จะเริ่มไขยน้ำเข้าระดับ2-3เซนก่อนก็แล้วกันพอข้าวโตขึ้นไปหน่อยเราก็ประสานระดับน้ำอยู่ที่ประมาณสัก5เซน